นะโมตัสสะภะคะวะโต าประชุมพร้อมเพียงกันนะวัดศรีมงคล บ้านชาตีแห่งนี้พอสมควรแก่เวลาสืบไป ด้วยว่าวันนี้ได้ปารบงานบุญมหาสังฆทาน ที่ วัดศรีมงคลหลวงพ่อพระครูวิบูลธรรมประโชตท่านก็ได้ปลาลบเพื่อให้เกิดเป็นบุญกุศลแก่ญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมงานบุญ ก็คือท่านต้องการให้พวกเราได้รับความรู้ให้เป็นผู้ฉลาดในการให้ทานและให้ได้รับอานิสงส์ผลบุญจากการกระทำจึงได้มีทานนิมนต์ให้แสดงธรรมหนึ่งกันท่านก็เป็นห่วงกลัวว่าวันนี้ประมาณจะไม่ไม่ว่างกลัวว่าติดสามานักานก็เนื่องจากว่าวันนี้มีงานสอบทำสนามหลวง ของจังหวัดวนราชธานีท่านก็ถามแล้วถามอีกถามอาจารย์เลขาก็ยินดีที่จะมาฉลองศรัทธาของญาติโยมสาธุชน มาฉลองศรัทธาของหลวงพ่อพระครูวิบูลธรรมประชดมาเห็นญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมบุญสังฆทานอาจจะบอกว่าแน่นวัดก็คงจะไม่ผิดเพราะว่าในลานวัดก็เต็มเนืองแน่นไปด้วยญาติโยมสาธุชน ตอนเข้ามาเข้ามาเดินเข้าตลาหลังโน้นตลาหลังโน้นก็แน่น พอถามบอกว่าอยู่อยู่หลังใหม่พอมาถึงศาลาหลังใหม่ก็แน่นอันนี้ก็น่าอนุโมทนาดีกับญาติโยมสาธุชนที่เป็นผู้มีจิตใจกับไ่ในบุญในกุศล ในคุณงามความดี ที่พวกเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธได้กระทำเพราะฉะนั้นวันนี้ธรรมภาพได้ขึ้นหัวข้อว่า ปัญจิตมานิพิกเวสัพุริสธานานิเป็นต้นแปลใจความง่าย ๆ ว่าโยก่อนทุกสนทั้งหลาย สัพุริสธานมีห้าประการเพราะฉะนั้นวันนี้จะกล่าวในเรื่องของสัพุริสธานทานของคนดี สัพุริสัแปลว่าคนดี คนดีให้ทานเขาให้อย่างไรและพวกเรานั้นเป็นคนดีหรือเปล่า อาตมาเชื่อเหลือเกินว่าญาติโยมสาธุชนที่มา พร้อมกันนักวัดแห่งนี้หรือที่ไม่มาก็แล้วแต่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนดีนั่นแหละ แต่ว่าการให้ทานของสัพพุรุษ ที่เรียกว่าคนดีหรือว่าที่เรียกว่านักปราชญ์ท่านจะทัดสังท่านจะให้ด้วยการพินิจพิจารณาไม่ใช่พิจารจะให้ก็ให้ท่านทัดสังแล้วถึงถึงให้ เพราะฉะนั้นในสัพพุริสัต ทานท่านกล่าวว่า บุคคลที่เป็นบัณฑิตบุคคลที่เป็นนักปราชญ์นั้น จะให้ทานหนึ่งสัทธายะทานันเตติ ให้ทานด้วยความศรัทธาอันนี้ข้อแรกข้อประการแรกอาตมาเชื่อว่ามีอยู่ในญาติโยมทุกคนที่มาในวันนี้ ถ้าเราไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อไม่มีความเรื่อมใสในคุณพระรัตนตรัย ไม่มีความเชื่อว่าทำบุญได้บุญไม่มีใครมาหรอกหรือนี่โยมคุณถือมาเอาสักฆทาถือมาเอาอะไรนั่งกินนะนะตรงนี้เนาะที่จะโกมาไทยมาด้วยศรัทธาส่วนของที่จะติดตัดจ้างทำไปนั่นคือของผลปล่อยได้เนาะผลปล่อยได้หรือมันจะได้ เพราะว่าอาหารหลายได้ต้นมาหลายมันหลายบางมันจะจัดแตงแตงไว้ยังหลายเอามากอ่ะ แจกจ่ายกันไปอาม่าก็ไปไไปกินคนเดียวกับน้องเอาไปก็ไปแจกคุณนั่นแจกคุณนี่ดูกะเจ้าว่าแม่ดูกะเจ้าติดผ้าละเอ้เรามาทำบุญ เรามาทำมาให้ทาน ส่วนเราเอาไปให้คนน้องคนนี้เรียกว่าเอาไปบริจาคไปบริจาคให้เพื่อนบ้านเอาไปเพื่อเพื่อนแต่แต่แต่คำว่าบริจาคกับคำว่าทานก็อันเดียวกันนะก็คือการสลับเหมือนกันการให้เหมือนกัน ว่าในการทำบุญ ท่านเรียกว่าให้ทานแต่ว่าถ้าคนตัวทั่วไปท่านเรียกว่าบริจาคเพราะฉะนั้นประการแรกให้ทานด้วยศรัทธาเรามีความเชื่อมีความเลื่อมใส เชื่อว่าการทำแบบนี้เป็นคุณงามความดีทำแบบนี้เป็นบุญเป็นกุศลหรือแม้กระทั่งเราเชื่อในปัญญาเครื่องประสรู้ของพระพุทธเจ้า ที่พวกเราได้ระลึกนึกถึงได้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกนั้นเรานับถือพระองค์ด้วยพระองค์ได้ตรัสรู้คือเดิมทีพระพุทธเจ้ามาเป็นมนุษย์เหมือนพวกเราเนี่ยแต่ว่าพระองค์อาศัยความเพียรเยี่ยงบุรุษจึงสามารถได้บรรลุหรือว่าค้นพบอริยสัจได้บรรลุอริยสัจ ยกจิตยกใจให้สูงขึ้น ให้สูงกว่าความเป็นมนุษย์ ให้สูงกว่าเทวดาและพรหมทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้คือเรามีความเชื่ออย่างนั้น เราไม่ได้มีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้รับองค์การมาจากใครได้รับคำบัญชามาจากเทพเจ้าองค์ไหน แต่เรามีความเชื่อว่าพระองค์ได้ตรัสรู้จึงได้เป็นพระพุทธเจ้า เรามีความเชื่อถึงผลของการกระทำ อันนี้คือประการแรกสัทธายะทานังเทติ ประการที่สอง สัตกังทานังเทติ สัตกังทานังเทติให้ทานโดยความเคารพ ให้ทานโดยความเคารพก็คือพร้อมด้วยกายพร้อมด้วยใจ เหมือนกับพวกเราที่น้อมเคลื่อนกายามมาวันนี้เลยจะอะไรก็แล้วแต่วัตถุสิ่งของที่เรานำมานั้นจะเป็นของที่มีค่าหรือไม่มีค่าก็แล้วแต่คำว่าความหมายของคำว่าของมีค่าหรือไม่มีค่านั้น ในความหมายของญาติโยมอาจจะตีเป็นค่าราคาเงินค่าราคาเงินก็คืออาจจะหามาด้วย ทรัพย์สินเงินทองที่ราคาสูง แต่ว่าของที่มีค่าในทางพุทธศาสนาก็คือออกจากจิตจากใจของเรา ใจเราพร้อมหรือที่จะพูดอย่างหนึ่งก็คือ พร้อมด้วยเจตนาทั้งสามเจตนาทั้งสามก็คือบุคคลเจตนา มุญจนะเจตนาและอัปปรามปรเจตนา เจตนาทั้งสามนี่แหละที่ทำให้เกิดอานุสงส์ผลบุญและการให้ทานนั้นไม่ใช่ให้โดยอาการทิ้งขว้างการให้โดยอาการทิ้งขว้างนั้นก็หมายความว่า ไม่ไม่เหมือนกับเราให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานทั่วไป เราน้อมจิตน้อมใจบรรจงเอาไปถวายการให้ทานโดยเขาว่าเป็นท่านบอกว่า หนึ่งให้ทานด้วยมือของตัวเองแย่ยอมสาธุชนทั้งหลายบางครั้งบางทีเวลา เราทำบุญที่บ้านก็ตามจัดงานใหญ่โตขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานอะไรก็แล้วแต่ แต่พอพอถึงเวลาจะถวายทาน ก็ไปเรียกคนโน้นมาถวายไปเรียกคนนี้มาถวายส่วนจะของนางคือคืเอไปถวายแท้แน่ตนอดเป็นผู้ยิ่งองตาเอาไว้ใ่หลวงพ่อเบิ้งอันนี้ท่านก็บอกว่าเป็นการให้ทานโดยไม่เคารพการให้ทานโดยเคารพคือต้องถวายด้วยตันเองเล่นที่างเป็นต้องคอยเป็นพี่ผ่าลำปากที่อุ้มบาเป็นตัวพิดดอกหลายคนบอกว่าเม ได้ออกต้นบาปด้วุบาปบาบาปแต่ยังก็บาบาปแม้กระทั่งนางภรรยาคนหนึ่งทำบุญที่บ้านพระพุทธเจ้านิมนต์พระพุทธเจ้าเข้าไป รับอาหารบิณฑบาตที่บ้าน นางก็รับบาตรจากพระพุทธเจ้าเนี่ยไปใส่บรรจุข้าวปลาอาหารที่จะถวายใส่เตเองแล้วก็ยกมาถวายเองมาประเคนเองในจบาปได้ยังไง แต่พวกเราก็สอนกันบอกว่า ไปออกยินเป็นส่วนบาปก็พอเด้อม่นจ่บาปก็บาปเนาะอันบาปผู้บาปมันจะได้สารเข่าเนาะโดยส่วนมากไม่ได้ไปออกเดืใส่บาปในผู้บาจริเพะมีพอออกก็สามต้นไปบินระบาดแต่ละมือคือบางที่ห้องก็สิมีผู้พอออกหลายอย่างว่า แต่ถ้าคืนเ่ยพี่ไม่ออกแต่ละมือแต่ละมือนอกจากไปยินละหมาดแล้วทีนี้มาตรฐานไปด้วยกันที่เราออกหรือจะตามว่านั่งก่อนรู้บามาตรฐานเนาะที่มาเดินเลนมา ย่างบนบอกเหมือนว่าผูใช่ยว่าจะเป็นส่วนบาปเันเริ่มงะบาปเป็นเป็นเอาบุญก่อนเน่านะเป็นอย่างไม่ออกไปบุญหลายกว่าคนมันเริ่นยตัวไม่ออก เพราะฉะนั้นถวายด้วยมือตัวเองยกถวายเลยหลวงพ่อท่านมีผ้ารับประเคนอาหารที่เราเอามาแต่ละวันแต่ละวันเอาไปถวายท่านเลยยกพั้เอาไปโลนเป็นถวายเงินบ่บาปดอก นั่นแหละจึงเรียกว่าการถวายทานด้วยการเคารพ ทีนี้บางคนจะฟ้องกับตบอกว่าจะฟ้องยางเนี่ยโอยบุคาหยาทิศนันทิศนีแต่ว่าได้บุญดีเนี่ยฝากคนม่าตั้งหางตัวเมื่อตัวเมื่อฝากระเพียรตัวเมื่อตัวเมื่อระหว่างคนฝากกับคนที่ถือกับข้าวมาถวายหลวงพ่อที่วัดผู้ใดได้บุญหลายกกันอ่าหาดูสิเนี่ยแม่นาหารเนี่ยเขาถึงตัดตันมันให้กระตับ ท่านก็บอกว่าคนที่แบกมานะ่ะได้บุญกว่าหลายกว่าไอ้เจ้าของเจ้าของอาหาร เพราะอะไรเพราะเราถวายโดยไม่เคารพปาพระเจ้าหน้าหรือเมื่อเขามาานต่านเนี่ยมาานต่านฝากปัจจัยมาสั่งสลาแล้วน้องพอเบิ้ลสั่งปัจจัยฝากปัจจัยมาสั่งนั่นสั่งนี่แล้วน้องพอเบิ้ลเป็นเงินเป็นเป็นแสนแต่ดางผู้ถือมาเอาเขอเป็นมาอย่างบอกว่าบริจาคหนึ่งพันบาทแต่ว่าผมผมมาเองเนี่ยถวาย จะบอกไม่บอกเองไอ้ที่เอาเงินเข้ามาทำบุญเนี่ย คนที่เอาเงินเข้ามาได้บุญมากกว่าคนที่ฝากมา เนี่ยนี่คือการให้ทานโดยนรกเพราะฉะนั้นสัมปริสทานเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีสังฆาที่อันนั้นนี่อยู่แต่ว่าเข้าถวายผากมากเปนท่านบอกว่าเป็นกิริยาการแบบการให้แบบทิ้งขว้างก็เลยใส่ใจว่าจะเป็นข้าม อันที่จริงแต่จิตใจ้อง่อมแต่นี่ค่อนข้างที่หรอกเต็มเปลี่ยนแต่ว่า เป็นการไม่เคารพในทางเพราะฉะนั้นมันจะเป็นบุญหลายแต่ว่าเทนเองอ่าเจือนสิบาทก็จะคนมากบุญมันกะที่อย่าบอกว่าปลาไปเด้อข้าหวข้าควายแบบว่าเอออันนี้คือประการที่สองสัตตังทานันเทติให้ทานโดยเคารพ ประการที่สามการเมนะทานันทีิให้ทานตามการเวลา ให้ทานตามให้ทานตามโอกาสตามการที่จะเกิดขึ้นที่เรียกว่าการรัทานการรัทานมีอะไรบ้างการรัทานมีหนึ่งอาทันตุกัตตะทานันเทติ ให้ทานสำหรับผู้มาใหม่สำหรับผู้มาใหม่ผู้จรมา รก็แล้วแต่พระโลกไหนก็แล้วแต่ขึ้นมาใหม่ยังไม่รู้ว่าจะไปบินตบาดที่ไหนยังไม่รู้ว่าจะไปบินตบาตตรงไหน ไม่รู้ว่าจะไป หรือแม้กระทั่งมาอาจจะเกือบจะเลยเวลาไม่รู้จะไปฉันที่ไหนท่านขึ้่งมาเราเห็นพระมาที่วัดเราเนี่ยต้องมาถามว่าพระคุณเจ้าได้ฉันอาหารฉันบินตบาตมาหรือยัง ถ้าท่านบอกว่าอย่างเราจัดแจงเราอาหารมาถวาย จัดแจงข้าวปลาอาหารที่เหมาะสมมาถวายอันนี้เรียกว่าการให้ทานสำหรับผู้มาใหม่สำหรับผู้จรมาอย่างเช่นวัดของเราเนี่ยวัดศรีมงคลเนี่ยหลวงพ่อพระภูวิบูลธรรมประชดเนี่ยท่านอยู่เป็นประจำเราทำทานของท่านอยู่เป็นประจำถวายอาหารเป็นเรือบาทถวายสถานจันเตอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าวันหนึ่งมีพระ ที่เดินทางมาจากไหนไม่รู้มาขอพัก ซึ่งก็ยังอยู่ในเวลายังไม่เลยเวลา แต่ว่าไม่เลยเวลาก็ยังไม่เลยเที่ยงไม่เลยไม่ถึงเวลาบ่ายหรือแม้กระทั่งจะจะบ่ายแล้วก็แล้วแต่ ถ้าท่านเดินทางมาจากที่ไกลยังไม่ได้ฉันเราสามารถจัดแจงอาหารถวายท่านได้ เพราะการเดินทางท่านอนุโลมให้ ท่านอนุโลมให้ว่าฉันอาหารเลยเวลาได้เพราะผู้จรมาเนี่ย ้าเรียกว่าการรัทาอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองคำนิจตะทานังเทติ ให้ทางสำหรับผู้ที่จะเดินทางใครก็แล้วแต่จะเดินทางไปไหน จะจาริกออกทุดงหรือว่าจะไปที่โน่นที่นี่ ไปมาพระธาตุพระนงไปที่ไหนก็แล้วแต่ จะถวายอาหารบิณฑบาตจะตระเตรียม อาหารให้ท่านไปฉันในระหว่างทางหรือแม้กระทั่งถวายท่ายานพาหนะ ที่ท่านจะไป ที่ท่านจะเดินทางไปที่โน่นที่นี่ถวายท่ายานพาหนะค่าน้ำมันรถอันนี้เป็นการถวายทานตามกันจะมีอานิสงส์ไหมราการที่สามทิลานัสสะทานังเทติให้ทานแก่พิสุผู้เป็นไข้ คนใดก็แล้วแต่ใครก็แล้วแต่ถ้ายาบาลที่สุขให้ ผู้นั้นจะได้บุญจำไม่ว่าจะเป็นการถวายอาหารบินตบาทหรือแม้กระทั่งค่ายารักษาค่ารถค่าอะไรที่จะไปหาหมอก็แล้วแต่นี่คือการให้ทานตามการสำหรับผู้ที่เป็นไข้หลาย ๆ คนหลายๆ ท่านเห็นพระป่วยไข้มีจิตอาสาพาไป โรงพยาบาลเอารถตัวเองนั้นพาไปโรงพยาบาลถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พระ แต่ญาติโยมก็เหมือนกันนั่นแหละญาติโยมคนใดที่ป่วยไข้ไม่มีรถ เป็นของตนเองไม่มีคนขับรถที่จะพาไปโรงพยาบาลเรามีจิตอาสาพาไปโรงพยาบาลพาไปหมอหาหมออันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ทาน เป็นการให้ทานให้ยาพาหนะพาคนป่วยคนไข้ไปโรงพยาบาล อันนี้คือประการที่สามสำหรับให้ทานตามกันประการที่สี่ทุกทิเถทานังเทติ ให้ทานในคราวข้าวยากหมากแพงข้าวยากหมากแพงที่ญาติโยมสาธุชน หลายคนเคยประสบหลายคนเคยเจอแทบจะไม่มีอะไรที่จะกินเลย คนที่จะมีศรัทธาให้ทานในขณะที่ ตัวเองประสบทุกข์นี่ยากลำบากยากลำบากเหมือนกับเศรษฐีคนหนึ่ง วันหนึ่งเศรษฐีนี่ไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินก่อนที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินนั้น ก็ไปพบกับปุโรหิตถามว่าถามปุโรหิตว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองหรือเปล่าปุโรหิตก็บอกว่าข้าพระเจ้าได้ตรวจตาดวงชะตาบ้านเมืองแล้ว ว่าไม่มีเหตุเพศภัยอะไรจะเกิดขึ้น แต่นับจากนี้ไปอีกสามปีบ้านเมืองเราจะเกิดทุกข์ทุกข์ภัยฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลข้าวยากหมากแพงจะเกิดขึ้นภายในสามปีที่จะเกิดทุกข์ทุกข์ภัยเศรษฐีหลังจากเข้าไปฝ้อวัดพระเจ้าแผ่นดิน ก็สั่ง สั่งซื้อข้าวมาจากคนไว้ สั่งซื้อข้าวมาจากคนไว้ประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบถัง มาเเฮาเลยเราเนาะกักตุนไว้พอถึงสามปีเกิดฝนฟ้าเลย ชาวบ้านชาวเมืองอดอยากหมด แต่บ้านนี้ก็พอกินได้ พอมีข้าวเลี้ยงชีพเลี้ยงคนได้จนกระทั่งข้าวหมดยุ้งหมดถังทั้งหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนั้น หมด เมื่อหมดแล้วก็บอกว่าบอกคนงานบอกลูกน้องบอกว่า ตั้งแต่นี้ต่อไปให้แยกย้ายกันไปเพราะว่า เราไม่สามารถที่จะเลี้ยงพวกท่านได้แล้ว คนงานก็แยกกันไป เหลือคนในครอบครัวในเรือนนั้นห้าคน ก็คือ เศรษฐีกับภรรยาแล้วก็ลูกชายลูกสะใภ้แล้วก็คนใช้อีกคนหนึ่งห้าคนพอดี วันหนึ่งเศรษฐีไปเข้าพระเจ้าแป่นดินกับแม่หิวแม่ ก็บอกภรรยาถามภรรยาว่าจะไม่มีอะไรจะกินแล้วหรือไม่มีข้าววันนั้นภรรยาไป ทสตามฝาเรือนไปแทสตามฝาเรือนได้เข้ามาประมาณล้วยได้เข้าเข้ามาประมาณล้วยแล้วก็มาตามได้ได้ข้าสามได้ประมาณล้วย ก็เลยพูดกับสามีบอกว่ามีข้าวอยู่ด้วยถ้าเราต้มจะกินได้สองสองมื้อ ถ้าหงจะกินได้แค่ มื้อเดียวเซลลีก็บอกภรรยาว่า ไหนไหนก็จะตายแล้ว ไหนไหนก็จะตายแล้ว ขอกินข้าวให้ได้กินสักมื้อหุงข้าวก็แล้วแต่ก็เอาข้าวถ้วยหนึ่งหรือเป็นองค์นั้นภรรยาของเศรษฐีนี่ก็แบ่งออกเป็นห้าส่วน ให้เศรษฐีให้ตัวเองให้ลูกชายลูกสะใภ้แล้วก็ให้คนไทยที่ยังจงรักภักดีอยู่กับดูแลครอบครัวอยู่ แล้วก็เริ่มกำลังจะกิน ในขณะนั้นพระปัจเจกับพระเจ้ามาบินข้ามา เดินมาถึงหน้าบ้านหลังนี้พอดีเศรษฐีเห็น เศรษฐีเห็น เจริญศรัทธาขึ้นญาติโยมสาธุชนจะจะมีศรัทธาลูกเหล่าในขณะที่เราท้องในขณะที่เราท้องอยู่นี่จะตามักวนเรียนของอู่วันผมมีของมีนามอยู่กวายี่คือมันรบกวนตั้งคนเลยว่าคิดประมาณนี้ แต่เสียดีไม่คิดบอกว่าเราเนี่ยที่ต้องมาประสบเหตุเพศไทยคนอย่างแบบนี้ เพราะเราไม่เคยได้ให้ เราเพราะเราไม่เคยทำบุญเราไม่เคยทำบุญไว้ ข้าวจานนี้ถ้าเรากิน เรามีชีวิตอยู่ได้แค่ชาตินี้เท่านั้น เราจะกินได้แค่ชาตินี้เท่านั้น แต่ถ้าเราถวายทานกับพระคุณเจ้า เราจะได้กินตลอดไป เจดีนี่เห็นไหมเราจะได้กินตลอดไปเพราะว่าตลอดไปก็หมายว่าทุกภพทุกชาติที่ไปเกิดก็จะได้กินตลอดก็จะมีอยู่มีกินตลอด เพราะฉะนั้นเศรษฐีก็เลยไม่กิน ถือจานข้าวนั้นเข้าไปหาพระ พระประเจกับพระเจ้ามารับเศรษฐีตักข้าวได้ครึ่งหนึ่งรรบก็ปิดปากพอพระปิดปากเศรษฐีก็บอกว่าหลวงพ่อผมทำบุญในวันนี้ผมต้องการทำบุญให้หมดผมจะไม่เหลือไว้สักเล็กเดียวขอให้หลวงพ่อสงเคราะห์อนุเคราะห์ผมในชาติหน้าเถิดอย่าอนุเคราะห์สงเคราะห์ผมในชาตินี้เลยขอให้หลวงพ่อรับให้หมด พระก็เลยรับ ทีนี้พอรับแล้วเศรษฐีก็บอกว่าข้าพระเจ้าถวายทานในวันนี้ ไม่ต้องการความเป็นใหญ่ ไม่ต้องการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไม่ต้องการเป็นเทพผู้มีเดชสันดานุภาพใหญ่แต่ว่าข้าพระเจ้าไปเกิดในภพภูมิใดก็แล้วแต่ขอให้ข้าพระเจ้าอย่าได้ประสบกับภัยเช่นนี้ อย่าได้เห็นความอดอยากอย่าได้ประสบกับความอดอยาก เมื่อข้าพระเจ้า อาบน้ำสั์ผมดำเกล้า ขอให้ถางข้าวของข้าพระเจ้านั้นเต็มอยู่ตลอดเวลาตักข้าวบริจาคให้คนทั่วชมพูตวีได้และขอให้ข้าวนั้นอย่าได้บกอย่าได้พร่องพออธิษฐานเสร็จภรรยาก็มา บอกว่าในเมื่อผัวเราไม่กินก็เราก็ไม่กินเหมือนกัน ก็ข้าวมาถวายพอไม่ถวายก็ อธิษฐานบอกว่า ข้าพระเจ้าเกิดในภพภูมิใดก็แล้วแต่ อย่าให้ข้าพระเจ้าต้องประสบกับภัยเช่นนี้เลย อย่าได้เห็นความทุกข์ยากแต่อย่าได้เห็นความวดยากข้าพระเจ้าตักข้าวให้ตักข้าวให้คนทั่วชมพูทวีปขอให้หม้อข้าวของข้าพเจ้านั้นเต็มอยู่ตลอดเวลาทรัพย์ของข้าพเจ้าอย่าได้บกพร่องลูกชายก็มาเหมือนกันก็มา แล้วก็อธิษฐานคล้ายๆกันบอกว่าถ้าข้าพเจ้าบริจาคทรัพย์บริจาคทรัพย์พันหนึ่ง ให้ใครก็แล้วแต่ ขอให้ข้าพเจ้าได้กลับมา เพิ่มเป็นทวีคูณผงทรัพย์ของข้าพเจ้าอย่าได้ปกคล่อง ก็ถวายทานลูกสะใภ้ก็มาอธิษฐานคล้ายๆกันบอกว่าเวลาข้าพเจ้าตักข้าวในกระปุงบริจาคให้เพื่อนบ้านให้คนอื่น ก็ขอให้ข้าวข้าวของข้าพเจ้าอย่าได้บกพร่อง อนใช้ก็ไม่กินในเมื่อเจ้านายไม่กินตัวเองก็ไม่กินก็มาทำบุญเมื่อทำบุญแล้ว ก็อธิษฐานบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคนใช้เขาเวลาข้าพเจ้าไถนา ถึงแม้ว่าไถอันเดียว แต่รอยไถให้ปรากฏเป็นเศษรอยไถอันเดียวปรากฏเป็นเศษห้อยแต่หมายว่าคือการรัไถเจ็ดอันมาไถหน้า แล้วก็จะได้พบกับความทุกข์ยากพออธิษฐานเสร็จก็ใส่บาตรส่วนสุดท้ายทั้งหมดนั้นอธิษฐานบอกว่า ขอให้พวกเรานั้นได้เกิดมาพบกันอีก สามีก็บอกว่าคนพวกนี้เป็นภรรยาเป็นลูกเป็นสะพ้ายเป็นคน ใช้ของข้าพเจ้าขอให้มาพบมาเจออีกภรรยาก็เหมือนกันลูกก็เหมือนกันแม้กระทั่งคนคนงานก็เหมือนกัน พ่อถวายทานพระบระเสริฐกับพระเจ้าก็เลย อธิอนุโมทนาในสิ่งที่คนเหล่านั้นปรารถนาและก็อธิษฐานบอกว่า ขอให้คนเหล่านี้ได้เห็นเรา ไปถึงภูเขากันตมาและได้ไปถวายอาหารกิตฑบานแก่พระกัญเจกพระพุทธเจ้าที่เขากันตมาอธิษฐานเสร็จก็หอบไปเขากันตมา ไปแบ่งอาหารบิณฑบาตที่ห้าคนถวายญาติโยมเชื่อหรือไม่ว่า อาหารที่ญาติ ที่คนทั้งห้าคนนั้นเอาไว้เพียงพอแก่พระประเจกับพระเจ้าห้าร้อยองค์ที่ภูเขาทันตมาศอันนั้นท่านบอกว่าเป็นไปด้วยวิสัยของพระประเจกับพระเจ้า หลังจากนั้นภรรยาของเศรษฐีก็ จัดแจงล้างถ้วยล้างชามล้างหม้อฟั่งล้างหม้อแล้วก็ปิดไว้ เศรษฐีก็เหนื่อยก็นอน นอนตื่นขึ้นประมาณบ่ายๆ เรียกภรรยามาบอกว่า เอ่เธอไม่มีอะไรที่มันติดก้นหม้อบ้างหรือ ไปดูหน่อยสิไส้ฉันจะขาดแล้วนี่ภรรยาทั้งท่านที่รู้ว่าตัวเองนั้นล้างหม้อแล้วขัดด้วย ก็ไม่บอกว่าไม่ได้ตอบสามีบอกว่าไม่มีหรอกอาเมนเข้าดีบอกโอ้ยไปล่างมอเรียบร้อย ไม่ใช่นีอย่างนั้นปฏิวาเนาะ แต่ภรรยาของเศรษฐีบอกว่าเออเดี๋ยว เดี๋ยวฉันไปดูก็จะรู้เอง เดี๋ยวฉันไปดูก่อน พอไปดูเปิดหม้อขึ้น ข้าวสุกข้าวสวยเต็มหม้อ ภรรยาของเศรษฐีก็ร้อง บอกว่าบุญเราสำเร็จแล้วบุญเราสำเร็จแล้วเศรษฐีก็ตกอกตกใจว่าภรรยาร้องอะไร เป็นบ้าไปหรือเปล่าหิวจนเป็นบ้าแล้วก็วิ่งเข้าไปที่ครัว ก็ไปเห็นข้าวสวยเต็มหม้อไปเห็นข้าวสวยเต็มหม้อภรรยาเศรษฐีก็ตักแจก ตากแจกเศรษฐีตักแบ่งให้ลูกชายลูกสะภ้ายให้คนงานกินจนอิ่มหนำสำราญข้าวในหม้อนั้นก็ไม่ไม่บอกพร่องเลยเต็มอยู่เีเนเรทีนี้เศรษฐีพอกินข้าวอิ่มและอยากจะรู้ว่าบุญของตัวเองนี่สำเร็จหรือเปล่าก็ไปเปิดฉางไปเปิดเล่าเบิ้ลข้าวเกลือเต็มเล้าเต็มฉางหมดส่วนลูกสะใภ้ลูกชายแม้กระทั่งคนงานก็ไปทดลองบุญของตัวเองเหมือนกันก็ปรากฏ เป็นเหมือนที่ตัวเองอธิษฐานอันนั้นคือการให้ทานในคราวที่ ทุกที่กับไทยเป็นคราวที่ข้าวยากหมากแพงแล้วก็ได้เนื้อนาบุญคือพระประเจกกับพระเจ้า แต่พวกเราจะได้เนื้อนาบุญอย่างเช่น พระประเจกกับพระเจ้าหรือเปล่าก็อีกละเองเพราะฉะนั้นการให้ทานในคราวที่ข้าวยากหมากแพงนี้ ก็จะทำให้บุญของเรานั้นสำเร็จ โดยเร็วหลังจาก คนเหล่านี้ได้ล้มหายตายจากมามาเกิดในภพภูมิปัจจุบัน คือในครั้งพุทธกาลเศรษฐีนั้นก็มาเป็นเมฆตัดเศรษฐี คือปู่ของนางวิสาขาภรรยาก็มาเป็นภรรยา ลูกชายก็มาเป็นสันชัยเศรษฐีพ่อของนางวิสาขาแล้วก็ภรรยาก็มาเป็นแม่ของนางวิสาขาส่วนคนใช้ก็เกิดมาเป็นคนใช้เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นคนใช้ที่ร่ำรวย เพราะอาเรยสองการให้ อันนี้คือการให้ทานตามการให้ทานในขณะ ที่เกิดทุกข์ลิตภัยปรการที่ห้ายานิตานินวสสานินวพลานิตานิปฐมังศีลวันเตสุปฏิภาเตติให้ให้ทานในข้าวกล้าใหม่ ผลไม้ใหม่ และก็หมายความว่าเมื่อเรา ทำตามทำงานทำนาเมื่อมีข้าวที่ออกรวงแล้วเราก็นำมาถวายทานอย่างเช่นหลวงพ่ออานยาคนัญญาเวลาถึงหน้าข้าวเม่าท่านรองข้าวมาทำข้าวเม่าแล้วก็ถวายทานพอจะเกี่ยวข้าวท่านก็เกี่ยวข้าวแล้วก็เอาไปเอาข้าวใหม่นั้นมาถวายทานค่อยเกี่ยวก่อนที่จะเอาข้าวขึ้นถามขึ้นเล้า ท่านก็ทำบุญ ก่อนที่ตัวเองจะบริโภคเมื่อเอาข้าวขึ้นเล้าก่อนที่จะบริโภคก็ทำบุญอันนี้คือให้ให้ทานในให้ข้าวกล้าใหม่หรือว่าผลไม้ใหม่ และก็หมายอย่างเช่นสมัยก่อน เวลาญาติโยมปลูกถั่วปลูกแตงปลูกอะไรก็แล้วแต่ก่อนที่จะเอาไปกินเอาไปขายหลายคนนั่งอยู่นี่ยังยังรักษาประเพณีบรรพุรุษ ยังรักษาประเพณีของพ่อแม่ ก็คือพอนถั่วออกฝักก็เด็ดถั่วไปถวายหลวงพ่อไปทำบุญก่อน ก็เองก็เอาไปปรุงอาหารก็จะไปทำกินหรือแม้กระทั่งเอาไปขายนี่คือการให้ทานในเมื่อได้ของใหม่ขึ้นมา ได้ข้าวต้าใหม่ ได้ผลไม้ใหม่ๆมาอันนี้คือการละทานทั้งห้าประการประการที่สี่ในสัพปริสทาน อนุภาพ ตัดจิตโตทานังเตติมีจิตอนุเคราะห์จึงให้ทานมีจิตอนุเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นอนุเคราะห์แก่ญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นอาตาอนุเคราะห์แก่สัตว์เดรัจฉานแม้กระทั่งอนุเคราะห์แก่พระสององค์เจ้า เราจึงให้ทานเห็นสุนัขที่เดินโซเซโซเซหอมไปิของจนจะไม่มีเรื่องมีแรง เราก็สงเกิดความสงสารก็เอาข้าวปลาอาหารมาให้ เห็นพระท่านบินบินกระบาเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์พระที่ว่าท่านไม่ได้ปรุงอาหารกินเองไม่ได้หุงหาอาหารกินเอง ถ้าเราไม่อนุเคราะห์สงเคราะห์ถ้าเราไม่ถวายท่าน ท่านจะไปกินที่ไหนท่านจะไปฉันที่ไหนเราก็ให้ทานนี่คือการให้ทานด้วยจิตมีจิตอนุเคราะห์ประการสุดท้ายประการที่ห้าของสัพพุริสทาน อัตตานันจัตระปรังจัง อนุปหันจักอาณาเขตให้ทางไม่กระทบตนเองและผู้อื่นคำว่าไม่กระทบนั่นก็คือไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นบางคนให้ทางจนกระทั่งตัวเองนั้นลำบากบางครั้งอยากจะถวายทานแต่ไปเบียดเบียนข่มเหงคนอื่นเบียดเบียนข่มเหงคนอื่นยังไงไปปล้นเขาม ก็บอกว่าตัวเองมีศรัทธาแล้วเอาสิ่งที่ตัวเองจะก้นเข้ามานั้นมาให้ทาน อันนี้เป็นการให้ทานเรียนเรียนตนเองและและคนอื่นเพราะฉะนั้นนักปราชญ์บัณฑิตหรือว่าสัพพุรุษ ท่านจะให้ทานโดยที่ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นไม่ทำให้ตัวเองและผู้อื่นนั้นได้เดือดร้อนอาตมาเชื่อและเตือนว่าญาติโยมสามทุคนนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยสัพพุริสัทธา ทั้งห้าประการนี้ เพราะฉะนั้นวันนี้ธรรมภาพได้ใช้เวลามาพอสมควร รัตนตยาลุภาเวนะ รัตนตยาเตสสา ด้วยอานุภาพด้วยเดชคุณพระรัตนตรัยอานุสองคนคุญที่นินธจรมภาพญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมกันถวายสังฆทานในวันนี้จงมารวมกันเป็นตบะเดชพระวะปัจจัย อำนวยกวยใส่ให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้มาพร้อมเพรียงกันในการถวายสังฆทานในวันนี้ ต้องมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่างนั้นมาพร้อมทานอีกสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปได้ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้ว ก็ขอให้สิ่งนั้นจงปราสำเร็จจงปราสำเร็จประกอบด้วยจตุราพิตรพรชัยคืออายุขอมีอายุยืนนาน วันนะขอมีทุกันคุ้มองสุขกจขอมีความสุขใจสบายใจละขอมีพลงนหม่เรื่องแข็งแรง สามารถประกอบกิจการงานที่ตนมุ่งหวังได้ วิสัชนาพระธรรมเทศนาในสัพพริสัตถาเห็นสมควรเกเวลาเอวังก็มีด้วยประการาชนี